ไม่มีงานไหนที่ทำแล้วไม่เหนื่อยหรอกครับ บางงานเหนื่อยกาย บางงานก็เหนื่อยใจ แต่ก็ต้องจำไว้นะครับว่าไม่มีใครเอาเงิน มาให้เราแบบฟรีเหมือนกันนะครับ เราจึงต้องเอาเงือเอาแรงเอาความรู้สึกแลกกับมันมา ความจนมันสอนอะไรเราหลายๆ อย่างครับ สอนให้อดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกยิ้มรับทุกปัญหา เขาบอกว่าถ้าอยากสบายให้ตายอยู่ในโรงครับ แต่ถ้าอยากเป็นคนที่ทนให้ขยัน ทำมาหากิน บทเรียนชีวิต มันจะสอนให้เราก้าวผ่านทุกปัญหาครับ เหนื่อยกายก็แค่พัก เหนื่อยใจก็แค่ทน ส่วนความจนก็ต้องสู้กันต่อไปครับ